บอกว่าสิเล่นสูตรใดดีกับมาเล่นสูตรเก่าดังเดิมของเขาเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็ไต่หม่ธรรมดาละเพียงแต่เขามีลำดับขันเขามีแบบเออคนว่ายังองะขยับไปที่ลัสเต็ปนะคะอธิบายว่าถือสวยมาแล้วค่ะตะโพกเขาเนาะค่ะไป กดหยุดใหม่ก่อน โอเค โอ้โหเต็มช่องน่ารักที่สุดหากสมมติว่าเขาเช็คไม่บาดสูตรอีปัน ปานนี้ได้ 30 บาท สภาพ โอเคค่ะได้มา 300 บาท โอ้โหโคตรเอา มาไว้ว่ะ300ไปหาปั๊บไม่เนาะค่ะเป็น 20 บาทเนาะโอเค ออโต้10ข้างรู้สึกว่าเสียงสีเพียงแผบแน่เนาะค่ะเพราะว่าตื่นเศร้าเนาะโอเค สวย จะเป็นไม่เอ่อจะเป็นไม่บาดหรือว่าไต้ไม้ธรรมดานี่ ไว้กับแลนพอๆกันเนาะค่ะ จากที่หนูนาร้องเล่นมาเออไว้กับแลนเขาพอๆ กันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเท่าเล่นธรรมดาก็ได้ สวยงามโอ้โหนี่ละเสื้อเต้นไว้แล้วค่ะ โอเค สวยอีกันเดียวมาเย็นเดียว โอ้โหสวยงามสองรอบแล้วนะคะเอเคโคตรเอาพูดสิบเขาอีกแล้วค่ะ โอ้โหมาว่ะหกร้อยบาทเนาะค่ะ โอ้โห ตอนนี้ก็แปดร้อยแล้วไปค่ะ เลนต่อสิบไม่ค่ะมาลัวๆเลยว่ะ เมื่อกี้เพิ่งกดเอ่อสิบไม่ไปสองรอบเนาะหากสมมติว่าเขาเล่นไม่บาทโอ้โหเขาต้องหมุนไม่สองรอบ เออสวยโอ้โหเชี่ยอย่างเนี้ย เฮ้ยไม่เข่ารัวๆเลยว่ะ มาว่ะโอ้โห แม่งเอ้ยของแค่แถวเดียวสภาพ 896 บาทไป ต่อค่ะสงสัยมันเห็นว่าเขาแบบ เขาสามรอบติดแล้วมันก็แจกเนาะค่ะ โอเค มาดิ โอ้โหสภาพ ไปค่ะ อีกสิบไม่จนกว่าจะฮอดพันนึงแล้วค่ะเขาถึงจะปรับไม่นะคะถึงสี่สิบบาทเนาะโอ้โหมาดิ โอ้ยสวย โอเคค่ะก้อนท้องเขานะคะมาดิสี่ร้อยบาทเป็นเก้าร้อยสามสิบหกไปค่ะปรับไม่ได้ยุเป็นสี่สิบบาทเนาะค่ะเอาแค่ใกล้เคียงก็ได้เนาะไม่ต้องแบบเป๊ะๆแต่ล้างเซียวแบบเป๊ะก็ดี ตามสูตรไปเลยก็ดีเนาะค่ะ สวย โอเคถึงท้องมาโอ้โห ไมาค่ะติดไม่ไปเรื่อยๆเขาจะปรับอีกเทียนหนึ่งตอน2,000แล้วก็3,000เนาะค่ะ2,000นี่จะเป็น60บาทเนาะ3,000จะเป็นร้อยหนึ่งหรือผู้ใดที่อยากเล่นแบบเงาๆก็ได้ึ้นกันเนาะค่ะเลี้ยงไม่ไปเรื่อย ๆเนาะบอมีปัญหาเพราะว่าเขาคูนสิบหรือว่าก้อนท้องเนี่ยคุ้มแน่นอนเนาะค่ะกับเกมเสือสวย ได้โสมค่ะ น่ารัก มาเร็ว มาดิ โอ้โหอีกเซียน สวย อีกสาม นั่นละโอ้โหเต็มช่อง มาค่ะ พันสองค่ะ รอบนี้เกือบเบิร์ดแล้วนะเมื่อกี้ เหลือแค่สามรอยนึง โอเค พันหาแล้วค่ะหมุนต่อเลย สำหรับเพื่อนที่ไม่ได้กดติดตามเดี๋ยวนูนะกะ ขอฝากไว้น้ำแน่นอกหักกับช่องหลักฟันสล็อตเนาะ ถ้าให้ชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนาน้ำแน่เนาะค่ะ เออแล้วก็อย่าลืมเข่ากลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะ เขามาร่วมสนุกเนาะกับกิจกรรมของเขาได้เลย โอเค กลุ่มเทเลแกรมหนูนะได้ปักหมุดลิงก์ไว้ให้เราเนาะค่ะ ใต้คลิปเลยเนาะค่ะสำหรับคนที่สนใจ่ะเขาว่าเป็นครอบครัวร่วมกันได้เนาะ สวยโอ้โหซองเข่ารัวๆเลยว่ามือนี่เอี่ยงวะเนี่ยเด็ดเค กสามอัน สวยอีกอันเดียวมา นั่นละโอ้โหตะโพกกับสมมาลัวๆเลยนะคะบัดพ่อยกม้านี่บ่ค่อยเข่าเป็นไหนวะโอเคไล่ไปไล่ไปสองพันบาท เนาะค่ะซุปเปอร์เมกาวิน สุดว่ะ 3,200 บาทไปค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตขยับไม่เลยเนาะค่ะเป็น 100 บาท เนาะ เคลอยนึง ออโต้สิบข้างค่ะมาดิ สวยโอ้โหสภาพเข่าเลยว่ะเมื่อกี้ เอ้า นั่นละโอ้โหตับโพกมาอีกแล้วเชี่ยรัวรัวคัก ๆ เลยเมื่อนี่เออ โอ่คหมาว่าอีก อันเดียว สวยงามโอ้โหหมาอีกแล้วหาพันบาทแล้วค่ะ รอบนี้เนี่ยงวะเนี่ย โอ้โหเอาว่ะโคตรเอาว่ะเฮ้ยเมื่อนี้รู้สึกว่าเออเสือเต้นเข่าล้วเกินไปนะ ตอนนี้เจ็ดพันแล้วนะคะทำไมพี่ล่ะสองร้อยบาทค่ะไป ิบไม่ค่ะรู้สึกว่ามันนวงนวงเลยเอ๋อนวงนวงแน่เนาะสภาพไปค่ะ ติดไม่ บัดหยา มันบ่าเข่า มันก็บ่าเข่าเลยนะ ลองสังเกตเบิ้งเออคันหนึ่งสวย โอ้โหยกติดต่อกัน มา เขาดิเฮ้ย สวยงาม โอ้โหซองเข่าอีกแล้วค่ะ ได้สม โอ้โห มาลัวๆเล่นมือนี่เสือเต้นเอียงวะเนี่ยสวยอีกอันเดียวค่ะ อันเดียว สวยงาม โอ้โหหกพันบาท รอบนี้ได้หกพันบาท โคตรเอา โอ้โห เข่าลัวๆเลยว่ะ โอ้โหบิ๊กวินแตกแล้วค่ะ โอเค 11,320 บาท ไปต่อค่ะ ไม่ซีลอยเลย เขารั้วแบบซี่มันต้องไปต่อ สวย มาดิ เฮ้ย โอ้โห เออ ก่อนท้องเย้เช้ก่อนท้องก็เอาแล้วค่ะ8,000บาทมาว่ะ มื่นเจ็ดแล้วค่ะ อ้ยเข่ารัวเลยมือนี้นี่ย วะเนี่ยเฮ้ย โอ้โหนี่แต่ว่ามันรัวอีหลีนะ แค่แค่เคเลนนี่คือคือเข่าแบบ ติดต่อกันสามรอบอะเสือเต้นอะโอเคเฮ้ยโอ้โหยึก ยึกกระดูคือกันยาวาเต้นมันเต้นเถอะมันยึกยักเนี่ย เออมาให้เลยดิ เริ่มไหลลงไปแล้วเนี่ย สภาพโอ้โหหลุดมือแล้วหลุดมือแล้วนะคะเดี๋ยววันเนี้ยมาดิ โอ้โหสภาพ น่าจะยุดตรงแต่ก้อนหนานี่แล้วนะคะเมื่อวะไหลไปเรื่อยเลยโอ้โหก้อนท้องเข่ามา เดี๋ยวขอเซาเลนซัมนี่เลยก็แล้วกันให้มันหมุนเบิดก้อนแล้วค่ะน่าจะดึงคืนแล้วนะเนี่ย